ปัจจุบันนี้ เครื่องมือสื่อสาร หรือโทรศัพท์มือถือ จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันไปเสียแล้ว ไม่ว่าเด็กในวัยเรียน หรือคนในวัยทำงาน ก็พกโทรศัพท์มือถือกันแทบทุกคน ใครไม่มีใช้ก็ถูกมองว่าเป็นคนแปลกด้วยซ้ำไป ซึ่งส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือที่ใช้ก็จะเป็นแบบสมาร์ทโฟน ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีบน ครื่องของตนเองก็คือแอปพลิเคชันนั่นเอง แอปพลิเคชันคือโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟน เพื่อทำให้สมาร์ทโฟน สามารถใช้งานได้ตามแบบที่ต้องการ โดยที่ตัวแอปสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้จากผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งแอปที่ดาวน์โหลดใช้งานแบ่งออกเป็นได้หลายกลุ่ม เช่น เกม สังคมออนไลน์ ท่องเที่ยว อาหาร เป็นต้น และที่สำคัญก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะ ซึ่งมีแอปเป็นจำนวนมาก ถ้าจะให้แนะนำกันก็คงไม่หมดแน่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงมาแนะนำแอปที่นิยมในการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกัน ซึ่งก็คือ Erasma Bingpong My Master และ Twitter เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่ง ที่ผสมความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือน ไปบนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกความเป็นจริง ผ่านกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโดยแสดงผลภาพแบบทันที โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด u r a s m a ก็เป็นแอปพลิเคชัน ประเภท AR ที่ปัจจุบันค่อนข้างได้รับความนิยมในการใช้งาน เนื่องจากสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ผู้ใช้สามารถสร้าง AR ได้ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบที่เป็นวิดีโอ ภาพนิ่ง และภาพสามมิติแอนิเมชันที่ผลิตขึ้นเอง หรืออยู่ในไลบรารีของ Arasma ปัจจุบันได้มีผู้สอนหลายท่านได้นำ Arasma มาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น และยังทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ปิงปองเป็นแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนในช่วงเวลาเรียน และสามารถทำให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวาสนุกสนาน ด้วยความสะดวกในการใช้งานที่รองรับกับอุปกรณ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆ อีกทั้งรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง iOS และ Android จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ปิงปองยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนนำมาใช้สร้างกิจกรรมในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นคำถามแบบ 4 และ 5 ตัวเลือก ถูกผิด ส่งข้อความสั้นและการวาดรูป อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลการตอบของผู้เรียน และมีการแสดงผลด้วยกราฟ ด้วยความสามารถของปิงปองจึงช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น My Master คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่สร้างแผนพังความคิดแบบออนไลน์ หรือออนไลน์ Mind Mapping เหมาะสำหรับการระดมสมองและเรียบเรียงไอเดียต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ข้อดีของการเขียนแผนผังความคิด คือผู้เขียนจะได้ใช้สมองทั้งส่วนของการวิเคราะห์เชิงตรรกกะและสมองส่วนที่ทำหน้าที่คิดสร้างสรรค์ค่ะ ผู้เขียนผังสามารถที่จะเริ่มจากการทำเพียงคนเดียว หรือร่วมกันกับเพื่อน ๆ ช่วยกันระดมสมองเพื่อเขียนผังความคิดได้ อีกทั้งยังใช้งานแทนการประชุมหรือการนำเสนอในแบบออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะทวิตเตอร์เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกบล็อกขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าไมโครบล็อก โดยจุดเด่นของทวิตเตอร์ คือการส่งข้อความได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ซึ่งก็เพียงพอต่อการสื่อสารให้เข้าใจ ด้วยจุดเด่นนี้จึงทำให้ข่าวสารและข้อมูลแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ ในปัจจุบันผู้สอนจำนวนมาก ได้ใช้ทวิตเตอร์ในการสื่อสารกับผู้เรียน ด้วยข้อดีที่จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 140 ตัว จึงทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ยาวเกินความจำเป็นค่ะ อีกทั้งผู้สอนยังได้ประยุกต์ใช้ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียน และสะท้อนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางสำหรับฟังความคิดเห็น โดยนักเรียนสามารถส่งข้อความ ความคิดเห็นเข้าไปเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้ และยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการประชุม สัมมนาการนำเสนอความคิดจากคนหมู่มาก ที่ยังสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชัน ที่นำเสนอไปนับว่ามีประโยชน์ในการนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเลยครับ แต่ที่สำคัญคือผู้สอนต้องเข้าใจคุณลักษณะของแอปพลิเคชัน และวิธีการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเสียก่อนครับ เพราะถ้าเกิดนำไปใช้โดยไม่มีการออกแบบการสอนไว้ล่วงหน้า การใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจไม่สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครับ และเพื่อความเข้าใจในการใช้งานทุกคนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ ไปสนุกกับการใช้งานได้เลยครับ